การผ่าตัดทางนริเวศนะคะ เมื่อก่อนเนี่ยเราก็จะเป็นการผ่าตัดแบบเปิดแผลใหญ่นะคะ สมัยก่อนเนี่ยก็คือจะเป็นแผลใหญ่ไว้ก่อน อาจจะเป็นแผลตรงหรือว่าแผลขวาง ปัญหาที่ตามมาก็คือพอแผลใหญ่เนี่ย มันก็จะไปรบกวนเนื้อเยื่อค่อนข้างเยอะ เทคโนโลยีมันมากขึ้นเรื่อย ๆ ไปไกลมากขึ้นเรื่อย ๆ ก็จะมีการผ่าตัดแบบ2กล้องนะคะ ก็คือเป็นการเปิดแผลแค่เล็กนิดเดียวประมาณสักครึ่งถึง1เซน พอแผลเล็กการเจ็บแผลก็น้อย คนไข้ก็จะกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ค่อนข้างเร็วกว่า พอตอนหลังก็จะมีเทคโนโลยีเป็นผ่าตัดแบบไม่มีแผลเลยนะคะ ก็คือเครื่องมือทั้งหมดจะเข้าทางรูเปิดตามธรรมชาติของร่างกาย ถ้าเป็นการผ่าตัดทางนรีเวชเนี่ยก็จะเป็นเข้าทางช่องคลอด ทีนี้พอตอนนี้ไม่มีแผลทางหน้าท้องเลย การเจ็บแผลก็จะน้อยลงไปอีกนะคะ การพักฟื้นหลังการผ่าตัดก็จะน้อยลงไปอีกค่ะจะยังมีแค่บางโรคเท่านั้นที่ ยังไม่แนะนำให้ใช้การผ่าตัดสองกล้องอย่างเช่นในเรื่องของโรคมะเร็งทางนริเวศบางอย่างหมอก็จะพิจารณาว่าผู้ป่วยรายนี้เนี่ยสามารถผ่าตัดแบบไร้แผลได้ไหมอะไรอย่างเงี้ย